พวกเราจะมาฟิตไปด้วยกันนะคะเริ่ต้นจักกีจักกีจักกีจักจีเยี่ยมไปด้วยต่อไปทำดีมากเยี่ยมขอบคุณครับเยี่ยมขอบคุณครับ Yeah, Okay. Yeah, Max. 아. dám phản pahit

เออมัต้องเป็นจะโดดร็จ Thank you.